ำหรับตัวโปรแกรมนะครับ ได้เตรียมเครื่องมือมาให้เราสามารถที่จะปรับแต่งรูปร่างที่เราแทรกเข้ามานะครับ โดยที่เราสามารถที่จะคลิกเลือกรูปร่างที่เราต้องการปรับแต่ง จากนั้นก็ไปที่แท็บเมนู format นะครับฟอร์แมตด้านบนตรงนี้แล้วก็จะมี กล่องเครื่องมือนะครับมาให้เราปรับแต่ง จะปรับแต่งสี ปรับแต่งข้อความตรงนี้ หรือว่า ปรับขนาดนะครับ สามารถปรับได้ หรือจะปรับแต่งรูปทรง รูปทรงโดยสามารถที่จะไป ในส่วนของ edit shape ตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะปรับตัว point ของรูปทรงได้นะครับ ก็ มาทดลองปรับแต่งกันดูจากหน้ายิ้มตรงนี้ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นหน้าตาแบบอื่นนะครับ ก็ทดลองคลิกที่ edit shape นะครับ จากนั้นคลิกเลือก edit point ก็จะมีจุดนะครับมาให้เราทำการลากได้นะครับ ก็ทดลองลาก รูปร่างของเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราปรับแต่งนะครับอนอกจากนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอารูปร่างต่าง ๆ มาสร้างเป็นวัตถุ หรือว่าเชฟตามที่เราต้องการได้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่เมนู insert จากนั้นเลือก shape เสร็จแล้วกดเลือกทั้งหมดนะครับ มาดูเครื่องมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรวม รูปร่างที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับ ก็อันแรกก็จะเป็น ในส่วนของยูเนียนก็คือรวม รูปร่างทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นคอมเบียนเฟร e เมอ่า intersect นะครับ แล้วก็ subtract นะครับ เดี๋ยวเราจะทำการรวม โดยใช้ตัว union ตรงนี้นะครับ สังเกตดูนะครับ เอาเมาส์ไปชี้ในแต่ละแบบนะครับ ก็จะปรากฏรูปทรงของเราครับทำการคลิกเลือก เห็นไหมครับ จากวัตถุ3 ชิ้นตะกี้นะครับก็จะรวมออกมาเป็นชิ้นเดียวต้องปรับแต่งสี จากนั้นก็ทำการรวมกรุบเอาไว้ อ่าเราก็จะได้วัตถุขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับ อ่า จากที่เราวาดขึ้นมาเองนะครับ ด้วยการใช้ตัวรูปร่างนะครับ